ครับหลังจากที่เราได้พูด ถึงการอธิบายเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกันแล้วนะครับ ต่อไปเรามาดูเสียงสระกันบ้างนะครับ เสียงสระภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทนะครับ คือสระเสียงเดี่ยว monophthongs ภาษาอังกฤษเรา monophthongs นะครับสระผสม 2 เสียง diphthongs และสระผสม 3 เสียง triphthongs แต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะ 2 ประเภทแรกเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ ก็คือ monophthongs สระเสียงเดี่ยว แล้วก็ ดิฟทอนส์นะสระผสมสองเสียงนะครับ สระเสียงเดียวนะครับมโนทอ h t เป็นการเป็นสระที่ออกเสียง โดยที่ตำแหน่งของลิ้นนะครับจะไม่มีการเคลื่อนไหว ลองออกเสียงตามตัวอย่างต่อไปนี้นะครับ ก็มีเสียงอะไรบ้างครับเสียง อิ อี อู อู เอ เออะอา โอออเออพวกนี้เป็นต้นนะครับ นี่เป็นโมโนฟท้องหรือสระเสียงเดียวนะครับ ครับ ต่อไปเป็นเสียงสระผสม2เสียงนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันต่อไปนี้นะครับเเสียงแรก เสียง อิผสมกับเสียงเออนะครับ รวมเป็นเอียเอียตัวอย่างเช่นคำว่า gear here near นะครับดูสลับผสมอันที่2นะตัวอย่างนะครับเสียงเอกับเสียงเอเป็นเอเอเอนะครับในคำว่า square square there there stare stare อย่างนี้เป็นต้นนะครับเสียงที่ 3 ตัวอย่างที่ 3 เสียงอุกับเสียงเอรวมกันเป็นอวอวเสียงนี้นะฮะ เช่นคำว่า newer newer sure sure manner manner นะครับ อีกเสียงต่อไปนะครับ ตัวอย่างเสียง a กับเสียง e นะเสียง a กับ e นะฮะ รวมกันเป็น a a เสียงนี้นะฮะ a เช่นคำว่า daily daily make make lay lay ต่อไปเสียง r กับเสียง e ออกเสียงเป็นสระ i i เช่นคำว่า my try sigh ต่อไปเสียงอกับเสียงอีรวมกันเป็น ออย ออย เช่นคำว่า noise noise boy boy oyster oyster อีกเสียงหนึ่งนะครับเสียงเออกับเสียงอูเช่นก็เป็นอโอก็จะเป็นเสียงคำว่า no no toe toe o o อย่างนี้เป็นต้นนะครับ อีกเสียงสุดท้ายนะครับลองดูตัวอย่างเสียง r รวมกับเสียงอุก็จะเป็นเอาเอาเช่นคำว่า now now trout trout bow bow ครับนี่คือตัวอย่างของสระผสมสองเสียงนะครับ เอาละครับ ต่อไปเรามาดูการอธิบายเสียงสระภาษาอังกฤษนะครับ ซึ่งจะต้องอาศัยตำแหน่งของลิ้นลักษณะของปาก และความเกร็งของกล้ามเนื้ออภาพจากตารางที่เห็นตรงนี้นะครับ ก็เป็นภาพแทนลิ้นนะครับ โดยแบ่งตามแนวตั้ง และก็แนวขวาง เพื่อให้เห็นตำแหน่งของเสียงต่างๆนะครับ อย่างเช่น ระดับของลิ้นเนี่ยเป็นระดับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า tongue high นะครับ tongue คือลิ้น high คือสูง tongue high ซึ่งประกอบไปด้วยที่เรียกว่าระดับลิ้นสูงเรียกว่า high ถ้าปานกลางก็เรียกว่า mid ก็คือ middle นั่นเอง และต่ำลงมาก็เป็น low ตามระดับของปากนะครับ อันที่2สส่วนของลิ้นที่ใช้ออกเสียง ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า tongue advancement tongue advancement นะซึ่งประกอบไปด้วยลิ้นส่วนหน้า front of the tongue ส่วนกลาง central ส่วนหลังเป็น back จะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ โดยก็จะมีขวางแล้วก็ตั้งก็ตัดกันอยู่ตามตารางที่เห็นตรงนี้นะครับ ครับนอกจากนี้นะครับการอธิบายสระภาษาอังกฤษนั้นยังพูดถึงลักษณะของริมฝีปากด้วยนะครับ ที่เรียกว่า lip r o u n d i n g lip r o u n d i n g คือถ้าเปล่งเสียงแล้ว ริมฝีปากอาจจะยืดกว้างออกหรือจะแคบนะฮะถ้าอย่างนี้เราก็เรียกว่า unrounded lips แต่ถ้าริมฝีปากห่อหรือกลม เราก็จะเรียกว่า rounded lips เป็นต้น นะครับในภาพที่เห็นนะครับจะเห็นลักษณะของรูปริมฝีปากนะครับที่ออกเสียง e r อย่างเงี้ยเสียงนี้ก็ยังเรียกว่าเป็น unrounded เพราะว่าปากไม่กลมนะครับแต่พอเสียง u o อย่างนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น rounded lips นะครับเพราะว่าริมฝีปากจะกลมๆนะครับต่อไปองค์ประกอบที่ 4 ของการอธิบายเสียงสระภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องของ tenseness tenseness คืออะไร tenseness ก็คือความเกรงหรือความตึงของกล้ามเนื้อนะครับ โดยที่เราจะแบ่งเสียงสระเอาเป็น 2 ลักษณะก็คือ tense vowel ก็คือเสียงเกรงกับ lax vowel ก็คือเสียงที่ผ่อนคลาย tense vowel นี่จะใช้พลังของกล้ามเนื้อนะขณะที่เปล่งเสียงออกมามากกว่า lax vowel ตัวอย่างที่ในภาพนะครับจะเห็นว่า lax vowel ประกอบด้วยกัน 6 เสียงนะครับได้แก่เสียงอะไรบ้างครับ เสียงอิอุเอ เออในขณะเดียวกัน tense vowel สังเกตว่าอีก 6 เสียง ทั้ง tense vowel ทั้ง 6 เสียงเนี่ยมันจะมีการเกรงของกล้ามเนื้อ หรือพลังของกล้ามเนื้อออกมา เช่น e a, u e o ออย่างนี้เป็นต้นนะครับ ลักษณะหน้าตากล้ามเนื้อบริเวณนี้ก็จะเกรงไปด้วยนะครับ อันนี้คือ tense vowels ซึ่งมีทั้งหมด 6 เสียงด้วยกันนะครับ ครับทีนี้เรามาลองดูตามผังในภาพนะครับข้างบนนี้นะครับ จะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของเสียงสระแต่ละตัวนะครับ เช่นเสียงแอนะครับตามลูกศรชี้นะครับเสียงแออยู่ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่างคำว่า bat นะเสียงแอร์ bat อย่างนี้เป็นต้น เราก็จะสามารถอธิบายเสียงแอร์ได้นะครับว่าเสียงแอร์เนี่ยเป็น low front เพราะอะไรครับ เพราะจะเกิดขึ้นในระดับที่ข้างล่างนะ low ก็คือแบ่งเป็น 3 3 แนวขวางนะฮะ อันที่3คือข้างล่างก็เป็น low front แล้วก็เป็นด้านหน้าของลิ้น สังเกตจะมีลูกศรโยงมาหาแล้วก็ชนกันนะครับ อยู่แต่ตำแหน่งที่ว่า low front พอดี เสร็จแล้วเสียงแอ เป็นเสียงที่รูปปากไม่ได้กลมๆนะครับ ก็เรียกว่า unrounded และสุดท้ายเสียงแอ อยู่ในส่วนของเสียงที่ไม่ต้องใช้พลังกล้ามเนื้อ ก็คือเรียกว่า lax vowel นะครับ ดังนั้นเสียงแอเราอธิบายว่าเป็น low front unrounded l g s อย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะครับ ผู้เรียนก็ลองไปฝึกดูเสียงอื่น ๆด้วยนะครับ จากตารางเราต้องอาศัยตาราง แล้วก็ลองฝึกทำเสียงดูว่าเสียงนั้นปากรูปปากเป็นเช่นไร แล้วก็กล้ามเนื้อเกรงหรือไม่เกรงนะครับ ลองทำดูนะครับ ครับ มาดูตัวอย่างการอธิบายเสียงสระ กันอีกสัก 2 3 เสียงกันแล้วกันนะครับ เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจ มากขึ้นนะครับ เสียงแรกได้แก่เสียงอะไรครับ เสียง e เช่นคำว่าในคำว่า meet อย่างนี้เป็นต้น เสียงนี้ก็จะสามารถอธิบายโดยอาศัยตารางอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับว่าเป็น high front แล้วก็ unrounded tense อย่างนี้เป็นต้น อีกเสียงต่อไปนะครับดูเสียงอนะครับดูตารางตามไปด้วยนะครับเสียงอได้แก่คำว่า cost ตัวนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็น lower mid ก็คืออยู่ตรงส่วนล่างของของช่องกลางช่วงกลางนะครับ back อยู่ส่วนหลังของลิ้น unrounded ริมฝีปาก ก็กลมๆนะเสียงออแล้วก็ tense นะฮะมีการเกรงของกล้ามเนื้อด้วย และเสียงสุดท้ายเสียงเออ เช่นคำว่า sofa อย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็น upper mid central unrounded legs อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับสรุปแล้วตอนนี้สัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของ p h เ n ติกส์หรือสัทศาสตร์ เบื้องต้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ ซึ่ง p h เ n ติกส์หรือสัทศาสตร์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของเสียง ทั้งทั้งที่เป็นเสียงพยัญชนะเสียงสระ รวมทั้งเรื่องราวของอวัยวะต่างๆ ที่ช่วยในการออกเสียง นอกจากนั้นเราจะทำให้เราเข้าใจอีกว่าภาษาอังกฤษนั้นมีการสะกดคำและการออกเสียงบางครั้งแตกต่างกัน หลายคำสะกดเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ และวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องนั่นก็คือ ต้องใช้อักษรแทนเสียงหรือเรียกว่า สัทธอักษรสากล IPA เพื่อความเป็นมาตรฐานและถูกต้องในการแสดงถึงเสียงภาษาอังกฤษนะครับ ครับ หลังจากนี้นะครับ ขอให้ผู้เรียนลองตอบคำถามท้ายบทกันนะครับ และก็ขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีครับ Goodbye